ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ชาติที่เจ็ดจันทกุมาร ขันติคืออาพรประดับใจ ขันติปารมี พระองค์พระราชทานพวกข้าพระองค์ ให้เป็นทาสกันดะหานละปุโรหิต ยังจะดีเสียกว่า ข้าพวกข้าพระองค์เพราะถึงแม้ว่า จะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่ พวกข้าพระองค์ ก็ยังพอจะเลี้ยงช้าง เลี้ยงมา้า ขนขี้ช้างขี้ม้าให้เขาได้ หรือหากจะถูกเนรเทศออกจากแว่นแปนพวกข้าพระองค์ ก็ยังเที่ยวขออาหาร เลี้ยงชีวิตได้ยานวชิระ พระราชจิตจาพร เทิดยานวชิโร ครั้นพระราชาทรงสดับคำพร่ำ กล่าวของกุมารเช่นนั้น ก็โปรดให้ปล่อย พวกกุมารไปอีก กันดหารพาม มาคราวอีกเช่นเคย ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว พระราชารับสั่งให้จับกลุ่มพระราชกุมารอีกครั้ง พระจันทกุมารจึงย้อนคำพูดของพรามว่า ขอเดชะ ถ้าบูชายันเช่นนี้แล้ว จะได้ไปสวรรค์จริง ตามที่กันดหารพามสอน ก็ให้พรามนั่นแหละ ทดลองเอาลูกเมียตนบูชายันก่อน พระองค์ค่อยบูชายันภายหลัง แม้โภชนะมีรสอร่อย พระองค์จะเสวย ยังต้องให้คนอื่นลองชิมก่อนก็นี่ความตายของลูกในไส้แท้ๆเหตุไร พระองค์จึงไม่โปรด ให้คนอื่นทดลองก่อน น่าแปลกใจ เมื่อรู้ว่า คนฆ่าบุตรและธิดาแล้วจะได้ไปสวรรค์ ทำไมรามจึงไม่ฆ่าลูกภรรยา และพวกญาติของตนเอง ถ้าฆ่าผู้อื่นแล้วจะได้ไปเทวโลกฆ่าตนเองคงได้ไปเกิดถึงปรมโลก ฉะนั้นก็ไม่ต้องฆ่าคนอื่นหรอกฆ่าตนเองนั่นแหละดีที่สุด แต่พรามนี้ไม่ทำอย่างนั้น กลับยุให้พระองค์ฆ่าฆ่าพระองค์ ขอพระองค์จงทรงทราบ กันดหารพามสูญเสียผลประโยชน์ในการพิจารณาคดี เขาผูกอาฆาตฆ่าพระองค์จึงทำเช่นนี้ แม้กราบทูลเช่นนี้ ก็ไม่ได้ทำให้พระราชบิดาทรงเปลี่ยนความตั้งใจ พระราชกุมารจึงหันไปตรัสกับประชาชนที่ห้อมล้อมพระราชาว่า พวกท่านทั้งหลายในพระนครนี้ ก็ล้วนรักลูก ฉไหนจึงไม่กราบทูลพระองค์ อย่าให้ทรงฆ่าลูกในไส้ ก็เท่ากับเป็นการช่วยเหลือคนอื่นๆด้วย ไม่มีใครที่มีความแค้นเคืองเรา แต่ก็ไม่มีใครช่วยกราบทูล ร้องขอพระราชาเลย แม้เจ้าชายจันทกุมารตรัสอย่างนี้แล้ว ก็ไม่มีใครกล้ากราบทูลพระราชา พระองค์จึงส่งพระชายาของพระองค์ ไปทูลวิงวอนพระราชา พระราชาไม่ทรงทอดพระเนตรดูสตรีเหล่านั้นเลย พระราชกุมารไร้ที่พึ่ง จึงพร่ำเพ้อว่าทำไม เราจึงไม่เกิดในตระกูลช่างรถ ในตระกูลปุกุสะหรือในหมู่พ่อค้า พระราชาจะได้ไม่รับสั่งให้ข้าเราบูชายันทำไมเราต้องเกิดมาเป็นลูกกษัตริย์ พระกุมารส่งพระชายาไปหมอบลงแทบเท้าของกันดาหาละเรียนว่า ท่านอาจารย์ พวกเราไม่รู้ว่ามีความผิดอะไร ถ้าพวกเราทำผิดต่อท่าน โดยรู้เท่าไม่ถึงการ ก็ขอท่าน ยกโทษให้พวกเราด้วยเถิด เจ้าหญิงเสลาราชกุมารี ผู้ที่พระราชากรุณามาก เห็นพี่ชายถูกนำมาบูชายัน ไม่อาจอดกลั้นความโศกเศร้าได้ จึงไปกราบลงแทบเท้าพระบาทของพระราชบิดารำให้คร่ำครวญว่า พระองค์ทรงปรารถนาสวรรค์ แล้วทำไมจึงต้องเอาเจ้าพี่เป็นเครื่องบูชายัน แม้เช่นนั้น พระราชาไม่ทรงใส่ใจคำพระนาง พระโอรสของพระจันทกุมารพระนามว่าวสุละเห็นพระบิดาถูกจองจำได้รับทุกข์จึงเข้ามาหมอบแทพระบาทพระราชากอดเข่าพระอัยกาทูลวิงวอนให้ประทานชีวิตพระบิดาคร่ำครวญเบื้องพระพักว่างขอเดชะหลานเป็นเด็กยังไม่โตเป็นหนุ่มต้องกำพร้าบิดา ขอพระองค์อย่าได้ฆ่าพระบิดาหลานเลย พระราชาทรงสดับเสียงคร่ำครวญของหลาน เหมือนพระอุระจะแตก สวมกอดหลาน มีพระเนตรเต็มไปด้วยพระอสุชน ตรัสว่า หลานรักปู่จะปล่อยพ่อเจ้า พ่อเจ้าอยู่นี่ เจ้าจงไปพร้อมกับพ่อ เจ้าร้องอยู่อย่างนี้ทำให้ปู่ทุกข์เหลือเกิน จงปล่อยพักราชกุมาร เราไม่ต้องการไปสวรรค์แล้วกันดหารพามก็มากล่าวอีกเช่นเดิม แม้พระราชาผู้มืดเขาก็ให้ทหารไปจับกลุ่มพระราชกุมารตามคำของพรามพรามคิดว่าพระราชาใจอ่อน ประเดี๋ยวให้ปล่อย ประเดี๋ยวให้จับหากมีเด็กมาอ้อนวอนพระองค์จะปล่อยพระราชบุตรอีก เราจะพาเจ้าชายไปหลุมบูชายันเสียเลย จึงกราบทูลว่า ข้าพระองค์ตระเตรียมยันพร้อมทุกอย่างเสร็จแล้ว เชิญเสด็จเถิด เชิญพระองค์ทรงทราบ เชิญพระองค์ทรงบูชายันจะได้ไปสวรรค์